ผู้เรียนคะในส่วนของนโยบายรัฐแล้วก็กฎหมายที่เราจะปรับใช้กับเขาเรียกว่ากิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยที่เราจะมาดูกันในในในส่วนนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งหลักจากว่าทำไมเราจะต้องไปมองภาพถึงคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลและทำไมเราจะต้องออปรับขนาดใหญ่ขนาดนี้จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็ก็จะต้องย้อนไปถึง สิ่งที่เรียกว่าเราเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือความผูกพันในทางระหว่างประเทศนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปผูกพันในสนธิสัญญาแล้วเข้าไปอยู่ในเวทีของโลกแล้วเนี่ยเราได้ไปสัญญิงสัญญากับเขาเราก็ต้องมาปรับใช้ มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งค่ะคือเราได้เป็นสมาชิกของ UN แล้ว UN ITU WTO นะคะทำงานร่วมกัน แล้วเขาก็มีการโยงใยกันแล้วท้ายที่สุดมาสู่การปักเป้าหมายร่วมกันนะคะ การปักเป้าหมายร่วมกัน ที่เขาปักไว้ก็คือ บอกว่ารัฐบาลทุกประเทศเราจะเริ่มเปิดเผยข้อมูลกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้แชร์แชร์ข้อมูล และเราก็จะได้มีการสอดรับกับการค้าเสรีที่ในโลกของของเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้ทุกประเทศนานาประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐร่วมกัน แล้วข้อมูลภาครัฐนี่แหละจะเป็นฐานหรือเป็นตัวต่อยอด ทำให้ธุรกิจในทุกแขนง พัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะก็จะสนับสนุนแนวคิดการค้าเสรีในขณะเดียวกัน การที่เราทำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยทั้งในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลมันจะทำให้การพัฒนาของรัฐนั้นนะแต่ละรัฐนะคะก็จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าจะมีการได้เห็นข้อมูลว่าอีกรัฐหนึ่งพัฒนาแบบไหน แล้วการที่เราจะก้าวไปอยู่ใน ในระดับเดียวกับเขาเราจะต้องพัฒนาประเด็นอะไรบ้าง เขาก็สร้างก็เรียกว่า Key Index มีดัชนีชี้วัดร่วมกัน ว่า เอาละการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเขาเรียกว่า sustainable development เนี่ยเรากำหนดเป้าหมายกันไว้ละแต่เราจะก้าวไปสู่ตรงนั้น เราจะมี KPI มีดัชนีชี้วัดอย่างไรนะคะ และเขาก็เปิดเผยข้อมูลกันในช่องทางดิจิทัลและก็จะมีการมาประเมิน UN เขาก็จะมีการมาประเมินนะคะ ว่าเอาละประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับเท่าไหร่นะคะ เพื่ออะไร เพื่อให้มีการพัฒนานะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราอยากจะรู้เอ๊ะแล้วคนอื่นเขาพัฒนายังไง เราก็จะได้เห็นข้อมูล ทั้งหมดเนี่ยนะคะ เราได้เข้าไปสู่ในเวทีดังกล่าว แล้วก็นำมาปรับใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560จึงเป็นที่มาที่ไปของการที่เรากำหนดนโยบายชัดเจน ในส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญ แล้วก็เขียนในแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเราก็ไปเขียนในแผนปฏิรูปประเทศ แต่ทั้งหมดนี้เราไปกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะว่า เราจะมีแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแนวคิดพื้นฐาน มาจากเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วเราก็เขียนด้วยว่าเราต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบรับแนวคิดนี้นะโดยบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วเราก็ไปเขียนในแผนยุทธศาสตร์ ชาติแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งทั้ง 11 ด้านหนึ่งใน 11 ด้านนั้นก็คือเรื่องสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะ ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะคะรัฐบาลดิจิทัล จึงนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะประเด็นหัวใจสำคัญก็คือ การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขามีการทำความเข้าใจร่วมกันว่าข้อมูลของภาครัฐจะเป็นฐานที่สำคัญ แล้วหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยก็หรือประชาชนนะคะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดได้ ไปต่อยอดทางธุรกิจของเขาได้ และนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าที่เขาใช้คำว่า disruptive เทคโนโลยีก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทุกเซกเตอร์ ทุกภาคส่วนนะคะ ไม่เฉพาะเรื่องการเรียนไม่เฉพาะเรื่องธุรกิจ อย่างที่เราได้รับฟังในหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะ ทุกแขนงเลย เพราะฉะนั้นจุดตั้งหลักก็เลยทำให้เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลนะคะ แล้วเราก็จัดตั้งสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หลักการก็คือนำข้อมูลของรัฐมาเปิดเผยในหน้าเว็บไซต์นะคะจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ ซึ่งเดิมถ้าท่านสังเกตให้ดีนะคะ หรือท่านยังไม่ไม่ได้ไปมานานแล้วลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเว็บไซต์ของภาครัฐเกือบทุกหน่วยงานตอนนี้ปรับขนาดใหญ่ เพราะอะไรเพราะแต่เดิมเราใช้มาตรฐานเว็บไซต์ 1.0นะคะแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล แนวคิดในการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่เหมาะสมที่จำเป็นนะคะเพื่อเป็นนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในธุรกิจในแต่ละแขนงของประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้น ภาครัฐ ก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลนะที่จำเป็นแล้วก็จะจัดจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นมาตรฐานเว็บไซต์เวอร์ชัน 2.0 แล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ เราคิดถึงภาพนะคะว่าเราถ้าเราคนในประเทศไทยเอง เราจะดูข้อมูลกระทรวงหน่วยงานอะไรเนี่ยเราก็คงไม่ยาก แต่นานาประเทศเนี่ยต่างชาติเวลาที่เขาอยากจะมาลงทุนเขาอยากรู้ข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐ ว่าภาครัฐเนี่ยสนับสนุนแค่ไหน พื้นฐานเช่นเทคโนโลยีโทรคมนาคมไปถึงไหนแล้ว เขาย้ายฐานการผลิตมาจะดีกับเขาไหมนะคะแล้วมีปัจจัยเกื้อหนุนอะไรบ้าง มีการลดภาษีหรือมีการทำเขาเรียกว่ามีทำนิคมอุตสาหกรรมพิเศษให้หรือเปล่า อะไรนี้เป็นต้น เพราะนั้นวิธีการดูข้อมูลพวกนี้ของเขาเขาอยากกดคลิกที่เดียวแล้วพาเข้าไปนะคะเพราะเขาไม่มีทางรู้หรอกว่านี่อยู่สังกัดกระทรวงนี้ อันนี้อยู่ในหน่วยงานนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเว็บไซต์ก็ต้องเป็นเฟรนลี่กับกับผู้ใช้มากขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เลยมีการทำเว็บพอร์ทัลแห่งชาตินะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูเว็บพอร์ทัลแห่งชาติของเราดูค่ะนี่คือตัวอย่างของที่เรียกว่าเว็บพอร์ทัลแห่งชาติ เราอยู่ระหว่างกำลังคือหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะกำลังเริ่มทำข้อมูลกันพอสมควรเลยนะแล้วก็ลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลมาอยู่ใน ในเขาเรียกว่าในประตูเดียวกันนะคะแล้วศูนย์บริการของภาครัฐเนี่ยจะเป็นสำหรับประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติจะทำทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้น ท่านสามารถหาคู่มือสำหรับการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆได้นี่อาจารย์กำลังจะพาท่านไปดูว่า นี่เป็นตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเรากำลังก้าวเข้าอยู่ในยุคที่เรียกว่า ยุคแห่งข้อมูล แล้วเป็นยุคแห่งสังคมความรู้นะคะ เพราะเทคโนโลยีโทรคมนาคมดิจิทัลในยุค 4G 5G เนี่ยนะคะที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ย เป็นสังคมแห่งความรู้ และเราใช้ความรู้นี่แหละในการพัฒนาเศรษฐกิจ นะคะแล้วก็ไปสู่ธุรกิจในแต่ละในแต่ละภาคส่วนนะคะเพราะนั้นท่านอยากรู้ข้อมูลของหน่วยงานไหนท่านก็คลิกเข้าไปของหน่วยงานต่างๆ แต่ตรงนี้ก็อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อาจารย์คิดว่าคงต้องใช้เวลาในการพัฒนานะคะหรือแม้กระทั่งเราอยากจะดูชุดข้อมูลเปิดของภาครัฐ อันนี้น่าสนใจ แต่จะพาท่านไปดูว่าเขามีข้อมูลสถิติต่างๆนะคะนี่ค่ะการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในสมัยก่อนเราอยากจะดูข้อมูลเหล่านี้ เราต้องตั้งหลักคิดแล้ว เออ อยู่หน่วยงานไหนนะ อืมกรมบัญชีกลางเหรอ เอ๊ะหรือสำนักงบประมาณ แล้วอยู่กระทรวงอะไร เอ๊ะแล้วเวลาจะคลิกเข้าไปดู ท่านต้องใช้เวลาประมาณ อาจารย์เคยค้นคว้าในระยะ เมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วใช้เวลาร่วมประมาณสักสองสามชั่วโมงค่ะ ถึงจะเจาะลึกถึงคำนี้ แต่วันนี้ท่านสามารถดูข้อมูลได้ แล้วก็จะมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะ เช่นเนี่ยค่ะ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะ จะดูเรื่องอะไร เรื่องแผนที่ เรื่องโลจิสติก เรื่องการจดทะเบียนของนิติบุคคล เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะ อยู่ระหว่างการพัฒนา นะคะข้อมูลของภาครัฐตามแนวคิดของรัฐบาลดิจิทัลอันนี้ในส่วนของออย่างที่เมื่อกี้เราได้ท่องเว็บแล้วนะคะที่เป็นเว็บท่าหรือ portal เว็บของภาครัฐนะคะที่หวังว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นประตูหลักเลย ที่ถ้าเรามีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เราจะทำยังไงเราก็เข้าประตูนี้เราจะเห็นข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้แล้วก็ไปต่อยอดทำในเชิงธุรกิจได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่า มีคนสนใจเรื่องไหนยังไงบ้าง แล้วเราจะทำกิจการธุรกิจอะไรดี เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนนะคะ อันนี้โดยหลักการแล้วนะคะรัฐธรรมนูญฉบับ 60 เนี่ยจะมีมาตรา 65 ที่เขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งวันนี้มีแล้วนะคะแล้วก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนะคะอยู่บนเป้าหมายที่เรียกว่าการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดขึ้นมาลำพังหรอกนะคะ เราก็มาจาก การตกลงร่วมกันของนานาประเทศในฐานะรัฐสมาชิกของสหประชาชาตินะคะแล้วก็เราก็นำมาใช้แล้วเราบอกว่าต้องมีแผนต่างๆ ซึ่งแผนเรามีเยอะแยะเลยนะคะ แต่แผนนั้นจะต้องสอดคล้องและบูรณาการกัน นี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของประเทศนะคะแล้ววันนี้เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเพราะนั้นเป็นกฎหมายนะคะนี่เรามาดูต่อว่าและคำว่ารัฐบาลดิจิทัลแปลว่าอะไร เราก็เริ่มขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานจริง ก็คือภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐจะต้องให้ข้อมูลที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ว่าด้วยอย่างที่อาจารย์เคยพูดมาตลอดว่า ถ้าภาครัฐมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นสิ่งที่ต้องมีต้องออกเป็นกฎหมาย เพราะท่านจะสังเกตนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองเนี่ยถ้าอยากจะค้นคว้าอะไรเนี่ยหาข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ภาครัฐยากมาก ภาครัฐอยากจะให้ข้อมูลก็ให้ไม่ได้ เพราะอะไรคะเพราะไม่มีกฎหมายเอื้ออำนวยให้เขาทำ เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการจะให้ข้อมูลเขาก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราก็เลยมีการตราหรือคลอดพระราชบัญญัติการบริหารงานนะคะ และการให้บริการภาค รัฐผ่านระบบดิจิทัลฉบับปี 2562 เพราะนั้นเนื้อหาข้างในเนี่ยจะมีการพูดตั้งแต่ว่าคำว่ารัฐบาลดิจิทัล คืออะไร แล้วก็พูดถึงในเรื่องของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานนะคะ จะต้อง ช่วยกันขับเคลื่อนในการรัฐบาลดิจิทัล เพราะนั้นรวมทุกหน่วยงาน รวมถึงองค์กรอิสระ รวมถึงกสทช ซึ่งทำหน้าที่ทางด้านโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต้องเปิดเผยข้อมูลนะเพราะนั้นนับจากนี้ไปในกิจการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตาม เป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุทัศน์อะไรก็ตาม จะต้องเปิดเผยข้อมูลเวลาเราจะเปิดประมูลนะต้องเปิดเผยข้อมูล ทั้งในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกนะคะ การทำข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการทบทวนอยู่เป็นระยะมีแผนมีอะไรก็คือจะมีการเขียนรายละเอียดเอาไว้